อัปเดตข้อมูล 2 ประเด็นหลัก ๆ เกี่ยวกับ iPhone SE ที่ก่อนหน้านี้ผมได้เคยเล่าให้ฟังนะครับนั่นก็คือเรื่องของแบตเตอรี่ แล้วก็จำนวนของแรมนะครับ ล่าสุดครับมีคลิปจากยูทูบเบอร์ฝั่งทางประเทศจีนนะครับสท่านนะครับที่ผมได้เข้าไปดูท่านแรกครับนำเครื่อง iPhone SE รุ่นที่2นะครับมาทำการแกะเพื่อดูสเปคของภายใน เพื่อเปรียบเทียบดูว่าอะไร ที่บอกว่าเปรียบเทียบกับ iPhone 8 นั้นเป็นอย่างไรนะครับมีจุดหนึ่งครับที่ทำให้เราได้รู้แล้วก็เห็นว่าจำนวนของแบตเตอรี่นั้นได้รับการยืนยันเป็นที่เรียบร้อยว่าใช้แบตเตอรี่ขนาดเท่ากับ iPhone 8นะครับนั่นก็คือจำนวนอยู่ที่1821มิลลิแอมป์นะครับดังนั้นระยะเวลาการใช้งานของ iPhone SE รุ่นที่ 2 จะมีความ ใกล้เคียงกับ iPhone 8 อย่างที่ Apple ได้บอกไปนะครับ ส่วนในประเด็นอื่น ๆ ในเรื่องของอะไหล่ที่สามารถใช้ด้วยกันได้นั้น เดี๋ยวผมจะขอทำอีกหนึ่งคลิปแยกให้อีกทีหนึ่งนะครับ จะได้ไม่ปนกันณนะ ตรงจุดนี้นะครับ ส่วนประเด็นที่2ครับก็คือเรื่องจำนวนของแรมมียูทูบเบอร์อีกเจ้าหนึ่งครับผมที่ได้พูดถึงตรงนี้นะครับแต่เขาพูดเป็นภาษาจีนนะ แต่ก็จะมีซับภาษาจีนขึ้นมา ผมก็เลยให้ทางเพื่อนช่วยแปลดูว่าเอ้ยสรุปว่าเขาพูดยังไงนะครับจริง ๆ คือในคลิปนี้ก็เราก็จะเห็นรูปภาพที่เขาบอกเป็นประมาณว่า มีการอัปเกรดแรมจาก iPhone 8 เดิมที iPhone 8 จะใช้แรมจำนวน2 g b นะครับแต่ว่าใน iPhone SE รุ่นที่ 2 นั้นจะใช้แรมทั้งหมด3 g b แล้วก็มีส่วนหนึ่งที่เขาได้นำเสนอ คะแนนของกรีกเบนานะครับ คะแนนการประมวลผลนั้นมีค่าใกล้เคียงกับ iPhone 11 ด้วยนะครับ วันนี้นะครับ 24 เมษายน จะเป็นวันที่หลายๆ คนนะครับในต่างประเทศจะได้รับ iPhone SE กันแล้วนะครับ หลังจากที่ทาง Apple ได้เปิดขายนะครับ คาดว่าเร็วๆนี้เราก็จะได้เห็นผลการทดสอบที่เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้น การทดสอบจากหลายๆ คนจากยูเซอร์คนอื่นๆ จากผู้ใช้คนอื่น ๆ เพิ่มมากขึ้น เดี๋ยวยังไงเราก็จะได้นำข้อมูลเหล่านี้มานำเสนอเพิ่มเติมให้นะครับ ส่วนกำหนดการขาย iPhone SE ในประเทศไทยณนะตอนนี้ยังไม่มีกำหนดการที่เป็นทางการนะครับ ถ้าหากมีความคืบหน้าอย่างไร เดี๋ยวทางไอมดจะเกาะติดข้อมูลเหล่านั้นนะครับมาแจ้งให้ทราบอีกทีนึง ในคลิปนี้ก็คงฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสประเด็นหลักๆ ก็คือเรื่องของแรม แล้วก็เรื่องของแบตเตอรี่นะครับหวังว่าใครที่สงสัยอยู่ ก็คงจะได้ข้อมูลยืนยันไปแล้วนะครับผมขอบคุณสำหรับการติดตามครับไว้เดี๋ยวพบกันในรอบหน้าครับผมสวัสดีครับ Let's go